โรงพยาบาลเวชธานีร่วมสุขภาพดีโดย โรงพยาบาลเวชธานี ครที่มีปัญหาสุขภาพในช่องปากนะคะ ไม่ว่าจะเป็นฟันเก ฟันห่างฟันไม่สบกัน ไม่ต้องกังวลแล้วนะคะ เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยจะใช้การจัดฟันแบบติดเครื่องมือที่เป็นเหล็กในช่องปากใช่ไหมคะ แต่ปัจจุบันนี้ค่ะ มีวิธีการจัดฟันแบบใสซึ่งได้รับความนิยมมาก ๆ เลยค่ะ ซึ่งวันนี้นะคะเราจะไปทำความรู้จักกับการจัดฟันแบบใสให้มากขึ้นค่ะ เราก็อยู่กับสาวิตรีวิสุวรรณนะคะ ขอถามนิดนึงว่าปกติแล้วเนี่ยในการจัดฟันส่วนเนี่ยเราก็จะเห็นแบบเป็นพวกวัยรุ่นหรือเด็ก แต่จริงๆแล้วสมัยนี้ก็มีผู้ใหญ่ที่จัดฟันกันเยอะขึ้นใช่ไหมคะ ในผู้ใหญ่เราจะมาแก้ปัญหาในเรื่องของคนไข้ที่ขาดการละเลยในการดูแลทำให้เกิดฟันล้มจากการที่ว่าเราถอนฟันไปนานแล้วฉะนั้นเนี่ยพอเราจะมาใส่ฟันปุ๊บเราไม่สามารถจะใส่ฟันได้ จัดฟันเนี่ยก็จะเข้ามาช่วยในการที่ว่าจะตั้งฟันที่ล้มคุณหมอใส่ฟันเนี่ยจะสามารถใส่รากเทียมหรือจะใส่เครื่องมือติดแน่นตัวอื่นได้ ผู้ใหญ่บางท่านก็อาจจะแบบอุ้ยเห็นใส่เหล็กแล้วอาจจะอาย สมัยนี้มีการจัด ฟันแบบใสใช่ไหมคะใช่ค่ะ การจัดฟันแบบใสเนี่ยจะเข้ามาช่วยในการที่ว่า 1 คือลดความระคายเคืองจากการที่ต้องมีลวดมีเหล็กขึ้นมาอยู่ในปากช่วยในการแก้ปัญหาในคนไข้ที่ไม่อยากจะเห็นเครื่องมือจัดฟันแบบลวดหรือเหล็กเข้ามาเกี่ยวข้อง ความเจ็บปวดก็จะน้อยกว่า ความสบายก็จะสบายมากกว่า แล้วอย่างเงี้ยทันตแพทย์ มีความสำคัญต่อการวางแผนเกี่ยวกับการจัดฟันยังไงบ้างคะทันตแพทย์จัดฟันเนี่ยจะเป็นคนที่เห็นปัญหาในช่องปากของคนไข้ ฉะนั้นเนี่ยเราจะเป็นคนที่จะวางแผนการรักษาในการเคลื่อนฟันไปทางทิศทางไหน โดยเราจะทำงานร่วมกับเทคนิชเชียนหรือโปรแกรมเมอร์ เพื่อจะทำภาพ3มิติออกมาที่เราเรียกว่าคลินเช็คเพื่อให้คนไข้ได้เห็นภาพไปพร้อมๆกับหมอ การที่เราจัดฟันแบบติดแน่น คุณหมอจะเห็นภาพอยู่ในหัวเนี่ยคนเดียว แต่ตัวเนี้ยเราก็จะเห็นภาพว่า ฟันมีการ movement ในทางไหนไปทิศทางเดียวกันพร้อมกับคนไข้ได้เลย การจัดฟันเนี่ยไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องแฟชั่นอย่างเดียว แต่เป็นการดูแลสุขภาพในช่องปากด้วยเกี่ยวกับการเคี้ยวอาหารนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าใครมีปัญหาเนี่ยรีบมาปรึกษาทันตแพทย์ด่วนเลยนะคะ วันนี้ขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ ขอบคุณค่ะสนับสนุนโดย โรงพยาบาลเวชธานี ให้คำปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทางมาตรฐาน JCI